ในการเข้าถึงข้อมูลนะครับเรามักจะจัดลำดับนะับสิทธินะครับของการเข้าถึงข้อมูลเป็นระดับชั้นนะครับในที่นี้เขาเรียกว่า level of users นะครับซึ่ง user หรือผู้ใช้ข้อมูลเนี่ยนะครับเราก็จะมีสิทธิที่กำหนดไว้ให้ในแต่ละขั้นนะครับในสิทธิของ guest นะครับหรือว่าผู้เข้ามาดูข้อมูลภายนอก นะครับเราอาจจะกำหนดให้เพียงแค่ดูข้อมูลบางอย่างได้เท่านั้น อาจจะมีสิทธิ์แก้ไขได้บางอย่าง หรือไม่มีสิทธิ์แก้ไขข้อมูลใดๆ เลยนะครับในส่วนของยูเซอร์อื่น ๆนะครับ เราอาจจะจำกัดให้เขาสามารถที่จะจัดการข้อมูลในหน่วยงานที่เขารับผิดชอบอยู่ได้นะครับ ในส่วนของผู้ดูแลระบบนะครับก็จะมีสิทธิ เหนือกว่ายูเซอร์ทั่วไปในแง่ของสามารถที่จะเห็นข้อมูลทั้งภาพรวมได้มีสิทธิที่จะ บริหารจัดการข้อมูลได้นะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับ ขึ้นอยู่กับการออกแบบนะครับลำดับชั้นลำดับความสำคัญนะครับของผู้ใช้ประเภทต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นใจนะครับ ในการรักษาความปลอดภัยของระบบด้วยนะครับพอเรามียูเซอร์แล้วนะครับ การที่ยูเซอร์แต่ละระดับชั้นจะเข้ามาถึงระบบฐานข้อมูล ระบบข้อมูล หรือระบบงาน ของเราได้นะครับ ทุกคนก็มักจะพูดถึงในเรื่องของการใช้รหัสนะครับหรือ password ดเบื้องต้นถ้าทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับ รหัส password ก็มักจะเป็นรหัสตัวอักษร ตัวอักษรบนตัวเลขบ้างนะครับ หรืออย่างง่ายที่สุดนะครับ เหมือนเราไปกดตู้ ATM รหัสก็เป็นรหัสตัวเลข 4 ตัวนะครับ ขึ้นอยู่กับความสำคัญของข้อมูลนั้น หรือว่าระดับ ดีกรีของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนะครับแต่นอกเหนือจากข้อมูลที่ถูกป้อนด้วยคีย์บอร์ดด้วยคีย์บอร์ดตัวเลขนะครับด้วยคีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์เองก็ตามนะครับมีการมีวิธีการในการยืนยันตัวบุคคลหรือ verification นะครับว่าเป็นใครได้อีกหลากหลายวิธีนะครับเบื้องต้นคุยไปแล้วเรื่องของการใส่รหัสพาสเวิร์ดนะครับบางทีเราอาจจะใช้ลักษณะของบัตรพนักงาน บัตรที่มีแถบแม่เหล็กนะครับบัตรที่มีชิปการ์ดนะครับ แต่บัตรนั่นเองก็ไม่ได้การันตีว่าคนที่ถือบัตรนั้นจะเป็นคนคนนั้นจริงหรือไม่นะครับ ก็จะมีระดับความเข้มข้นของการรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับ นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นนะครับ การใช้งานแพร่หลายที่ว่านี้ก็คือการยืนยันตัวบุคคลด้วยลักษณะทางชีวภาพ หรือ biometrics นั่นเองนะครับ biometrics คือการใช้สิ่งที่บุคคลซึ่งมีแตกต่างกันนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างง่ายๆ เช่นการใช้ลายพิมพ์นิ้วมือนะครับซึ่งแต่ละคนก็จะมีแตกต่างกันไปนะครับหรือแม้แต่เราอาจจะเห็นจากภาพยนตร์ นะครับต่างๆในการสแกนรูม่านตา หรือว่าเรติน่าของแต่ละบุคคล การใช้เสียงเพื่อยืนยันนะครับเหล่านี้เองเนี่ยเป็นการใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ซึ่งมันมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกัน ในการยืนยันการเข้าถึงนะครับข้อมูลนั้นๆนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าลักษณะทางกายภาพ หรือว่า physical biometrics นะครับเช่นลายนิ้วมือนะครับเรติน่าตา ในการใช้เสียงนะครับการบางทีก็คือใช้ลักษณะของใบหน้ารูปใบหน้านะครับใช้กล้องนะครับในการวัดระยะห่าง ของสันจมูกของฐานดวงตานะครับประกอบกันเป็นลักษณะใบหน้าของแต่ละคนครับนี่คือลักษณะทางกายภาพ อีกลักษณะหนึ่งนะครับ เป็นลักษณะการแยกบุคคลโดยลักษณะทางพฤติกรรมนะครับ หรือ behavior biometrics นะครับเช่น ลักษณะของ การพิมพ์จังหวะในการพิมพ์บนคีย์บอร์ดนะครับท่าทางในการเดินลักษณะของการใช้เสียงนะครับหรือแม้แต่การเซ็นชื่อนะครับการเขียนตัวอักษรนะครับเหล่านี้จะใช้ลักษณะทางพฤติกรรมในการบ่งบอกหรือว่าพิสูจน์ทราบนะครับในตัวบุคคลของแต่ละบุคคลนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับ อาจจะใช้วิธีการ อย่างเดียวหรือใช้หลายๆอย่างประกอบกันก็ได้ เช่น การสแกนลายนิ้วมือคู่กับการกดรหัสพาสเวิร์ด4ตัวเป็นต้นนะครับนี่ก็คือลำดับของผู้ใช้และก็การพิสูจน์ทราบตัวตนในการเข้าถึงข้อมูลครับเป็นยังไงบ้างคะ กับการได้รับฟังบรรยายนะคะในเรื่องของ การบริหารฐานข้อมูลนะคะ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนะคะ วันนี้เราต้องขอขอบพระคุณนะคะ ท่านอาจารย์สุทธิศักดิ์สุขคำศรีเป็นอย่างสูงนะคะ ที่ให้เกียรติมาบรรยายในเรื่องของฐานข้อมูล การบริหารฐานข้อมูล และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนะคะ หวังว่าผู้เรียนคงได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะคะ ไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ